我曾过你，因为我也相信。สวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับช่องพี่หวานสายสลอนะคะพี่ๆจ๋าวันนี้เราก็อยู่กับ Fortune Tree นะคะ ทุกคนค่ะ Fortune Tree นะมาค่ะวันนี้เราก็มีทุนอยู่ที่ 300 บาทนะคะ ทุกคนค่ะเกมนี้พี่ขอแนะนำให้ซื้อเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเข้ายากมาก ตัวเนี่ยแม่รอบนี้ไปค่ะทุกคนค่ะ รอบที่แล้วก็เล่นอะไรอะ่ะ ก็เสียไปร้อยหนึ่ง ไม่อยากจะโม้เลยลำคาญเสียงตัวเองมากทุกคนค่ะโอ้ยอย่าบอกนะว่าดเข้าแค่นี้เออ โอ้โหเลยอ่ะแม่ เลยอ่ะแม่ โอ้คมาแล้วกองทองมาแล้วทุกคนค่ะไปไหลรัวๆลูกไหลรัวๆเข้ายากมากโอ้โหไม้สุดท้ายโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะ ปวดท้องจังเลย เป็นอะไรนะ ช่วงนี้โอ้โหมาอีกแล้วตอนนึงค่ะทุกคนค่ะอยู่กันยาวๆ ไปเลยนะคะพี่จ๋าเขาฝากไว้ด้วยนะคะกับ VIP 7 8 9 9 ค่ะทุกคนค่ะ ตอนนี้เขาก็มี กิจกรรมนะคะ ก็คือแค่พี่วีกดไลค์คลิปปิงนุชนะคะ5คลิปแล้วก็ฝากติดตามปิงนุชด้วยนะคะ แคปหน้าจอส่งให้แอดมินรับรองพี่ๆได้ เครดิตฟรีทุกคนเลยนะคะพี่พี่จ๋าโอ้โหหมดแล้วอ่ะแม่1้อยหกสิบสี่บาทเด้อไปรอบ สองไอแต่ครบเข็บครบเข็บเลยนะพี่ขู่ซองเหลืองซองทองอ่ะแม่ เลยไปใส่ก่อเอ้ย บุดวิดมากแม่เอ้ยบุดวิดมาก สุดท้าย เป็นยังไงเออลองเข้าสักซองหน่อยสิ ตอนนี้หญิงนุชเวลาหญิงนุชเล่นก็ประมาณสี่ทุ่มสองนาทีนะคะพี่พี่ค่ะ โอ้โหไม่เสียเสียดายมากขาดทุนเด้อรอบนี้ ไปยิงนุชขอสองบาทหน่อย โอ้โหเพิ่มไอเบ็ดร้อยยี่สิบร้อยยังไงสองแบบ เลยป้ายตลอดเลยอะ่ะ เข้าซักซองหน่อยสิลูกพี่เล้ยเหลืองไม่มาแดงมาก็ยังดี น้องเขาหน่อยสิลูกพี่ โอ้โห ไม้สุดท้าย อย่าบอกเลย โอ้โห ขาดทุนใหญ่ยับ แต่ไม่ค่อยพูดหน่อยนะคะทุกคนคะเพราะว่าเจ็บคอมาก อ้าวคิดว่าค้างไอแดงมาแล้ว ไอเหลืองยังไม่มานะจ๊ะพี่พี่จ๋า แดงมาอีกซอนนึงก็ได้ลูก โอ้โหมาสุดท้ายแล้ว อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ เออ มาแล้วหนึ่งต่อหน้าต่อตา ไม้สุดท้ายเอ้ย สียววูบวาบตลอดเลยนะพี่จ๋า มาสุดท้าย โอ้โหเี๋ยวเอาชีวิตไม่รอดนะแม่นะ โอ้โห มาขนาดนั้นแล้วอ่ะ มาสุดท้ายอีกแล้ว ไปจากฉัน อย่าจากไปไหนเลย มาสุดท้ายอีกแล้ว เสียวอีกแล้วพี่จ๋าเสียวอีกแล้ว โอ้โห หมดแล้ววะพี่เอ้ยตัวนี้ก็กำไรแล้วนะพี่นะ ¡Wow! Ah, y lame. ไปเร็วเกินลูกพี่เอ้ย โอ้โห ดู อย่าพึ่งไป อย่าพึ่งไปไอ้ยตอนนี้กำไรร้อยสี่สิบบาท ไป สองทองไม่เข้าเมื่อกี้ โอ้โห ไปเร็วไปไหมแม่เอ้ย เออ เดี๋ยวอีกแล้วไม้สุดท้ายอีกแล้ว เออ กันยาวๆหน่อยครับ โอ้โหไอ้สองทองอ่ะ เนี่ยจะเว้ยฉันมายินดีให้กับรักที่ โซดี่แซไอ้ยะโอ้ยหพี่ มาให้เสียวอีกแล้วอ่ะ อีกสักซองได้บอโอ้หีอย่าพึ่งไฟอย่าพึ่งไฟโอ้โหไม้สุดท้ายอีกแล้วไอ้เกาหัวเกาหัวเกาหัวโอ้โหหมดอีกแล้วสี่ร้อยบาทกระเจ้า โอ้โห ตอนนี้ก็ได้กำไร พอแล้วดีกว่าไม่ทุกคนค่ะ ก็นี่ก็กำไร 390 บาท แล้ว เดี๋ยวเอาไปต่อทุนเกมหน้าดีกว่าค่ะ ทุกคนค่ะก็ถือว่าผ่านนะคะ ทุกคนค่ะยังไงก็ฝากกิจกรรมไปด้วยนะคะ ทุกคนกดไลค์คลิป5คลิปแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็แคปหน้าจอส่งให้แอดมินลูกค้าจะได้รับเครดิตฟรีทันทีเลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ